สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมนายสุรชัยอ่ำสุพันธ์หรือตีเลโตนาในช่องกีฬานะครับผม วันนี้ผมจะมานำเสนอเกี่ยวกับกีฬามวยไทย การฝึกมวยไทยเนี่ย ฝึกกันง่ายๆนะครับ ดูในโซเชียลก็ได้ใน YouTube หรือว่าใครนำเสนอต้อง Google อะไรก็ ตามสบายนะครับที่จะสรรหากันมาฝึกแต่ของผมเนี่ยก็คือทำการถ่ายทำ วิชาเรียนรู้การฝึกทักษะมวยไทยกันขึ้นมา แล้วก็ถ้าท่านสนใจนะครับ สั่งซื้อ DVD สอนมวยไทยกับผมได้ ที่เบอร์โทร 0898266925ผมก็สั่งมาได้เลยครับ ชุดละ 600 บาท ถ้าผลงานของผมถ่ายทอดออกไป ผมขอฝากกด Subscribe และกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับ ขอบคุณครับ